เริ่มต้นเรื่องนี้กันครับผีถังน้ำพี่นตครับ เรามาเริ่มเรื่องนี้กันเลยนะฮะก็เรื่องนี้ผมนับย้อนกลับไปผมได้เคยได้ฟังจากอาโงผมนะ ตอนนั้นอ่ะแกยังไม่ได้เสียชีวิต ครับนะฮะย้อนกลับไปเท่าที่จำความได้ ตอนนั้นผมก็โตเป็นหนุ่มแล้วเนาะเพราะว่าคงแกเสียชีวิตเนี่ยอายุเก้าสิบแปดผม ตอนนั้นก็น่าจะสักสิบเจ็ดสิบสิบแปดนี่แหละถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นยังทำกู้ภัยอยู่ด้วย ถ้าจำไม่ผิดอากงยังไม่เสียอ่า ก็ยังมีการคุยเรื่องอยู่ ผมก็ตอนนั้นผมก็ได้ทำงานที่ออฟฟิศของอาผมด้วย และพงอ่ะ ก็คือแกเกษียณแล้วแกก็ต้องไปพักผ่อนที่นี่ เพราะว่าอาก็จะมีคนคอยดูแลมีพยาบาลก็จ้างพยาบาลมาดูแลใช่ไหมครับขณะที่ผมกำลังกินข้าวแกอยู่ตอนเย็นน่ะก็คุยกับแกไปแกก็คือความที่เขาเขาชราภาพมากแล้วเนาะอะไรประมาณนี้ก็แซวแก ก็แซวกันไปว่า อากงคือแต่แต่ณตอนนั้นนะณตอนนั้นในเฟสตอนที่แกยังไม่เสียก็ได้แปดสิบกว่าอยู่เพราะแกเสียตอนเก้าสิบแปดช่วงนั้นยังพอคุยรู้เรื่องกันอยู่ ก็คุยคุยไป ก็เลยถามอากงก้มที่บ้านหรืออาที่ตัวเถาอ่ะมีเรื่องผีพื่อแก้วป่ะเขาก็งงอะไรอ่ะปุยปัวปุยปัวผีด้วยแก้วคือผู้แท้จิ๋วเนาะผีด้วยแก้วเขาบอกอ๋อมีมีมีก็บอกว่าทำไมเรื่องไปเคยเล่นมาแล้วเหรอบอก เคยเล่นแล้ว โดนแม่ตีเล่าแบบ เรื่องเล่นพิเรนที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงถ้าเล่าแพ้ผมก็ฟัง อ่าแต่เล่าแค่นิดเดียวผมเขาผมเขาหัวเราะบางคำเขาก็ฟังไม่รู้เรื่อง แล้วทีนี้พอผมเล่าจบปุ๊บใช่ไหมเหมือนเขาไม่เสียใจเขาก็นั่งกินข้าวต้มของเขาแค่ผมก็นั่งดูทีวี สักพักเหมือนเด็กเอามือมาสะกิดผมอ่าเคยได้ยินกุยถังไหมกุยทังกุยทังอะไรอะไรอะกงช้าช้าที่ไห่โน้คุยทั่งเหรอครับ คุยคุยคุยคุยกอไก่กอไก่เป็นภาษา กุยทั่ง อ่า กุยทั่งครับครับผมกุยทั่ง คือมันเป็นศัพท์ที่เรียกเฉพาะ แต่ว่าผมลองสาเสิร์ชหาข้อมูลแล้วมันน่าจะมีชื่อเฉพาะของมันอีกอย่างหนึ่งแต่ผมหาไม่ค่อยเจอ ซึ่งมันเป็นมันเป็นมันเป็นการติดต่อสื่อสาร ต้องบอกว่าวิธีการเล่นเนี่ย ต้องมันจะเป็นภาษาจีนหมด เพราะว่ามันไม่เคยมีใครมันมันนำมาเล่นในเมืองไทย แต่อากงเนี่ย เขาเคยไปเจอเด็กวัยรุ่นน่ะ ที่สวนเถานะฮะ ที่เขานำมาเล่นกัน และอากงก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วย อื ผมก็ตกผมก็ผมก็หัวเราะดิเอาอากงผีถังน้ำเนี่ยนะแล้วมีปีแฟบด้วยเปล่าแล้วก็เขาหัวเราะนะก็แนวเล่นกันไปเพราะผมก็แค่พูดเล่นก็บอกอ่านหรือฟังก่อนหรือฟังก่อนดูด้วยวิธีการเรียกของเขาก็จะมีวิธีเรียกเนาะผมต้องบอกก่อนนี้ครับท่านผู้ฟังทุกท่านฮะประเพณีของประเทศจีนกับไทยอ่ะสิ่งที่ต่างกันสิ่งที่ต่างกันเลยนะฮะ ก็คือเวลาที่คนไทยเนี่ย ตกเนี่ย ของคนไทยเราจะเผาถูกไหมฮะของคนจีนเขาจะฝังนะ จะไม่เหมือนเรา อืมคือส่วนหนึ่งจะไม่เหมือน แต่ถ้าเกิดบ้านที่บ้านใครที่ไม่มีเงินทำศพเนี่ย ไม่มีเงินแต่ทำพิธีกงเต็กเนี่ยเขาอาจจะเผาก็ได้ มันก็แล้วแต่ความสะดวกของเขาเนาะ แต่อันเนี้ยด้วยความที่ตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับหรือเปล่าผมไม่รู้ ตรงเนี้ยอากงเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาอยู่ที่ชวถาวอะตอนนั้นจริงเขาอยู่เมืองไทยแล้วแต่ว่าเขากลับบ้านไปสามารถไปหาญาติหาอะไร แล้วมันมีวัยรุ่นแถวๆนั้นอ่ะเขาก็เล่นกันเขาถามมาโป้งรู้จักคุยท่านไหมคุยท่านไหมอะไรประมาณนี้ คือพูดภาษาแต้จิ๋วทางบ้านเขาเนาะนี่คงเขาพูดไทยได้เขาพูดที่ผมฟังเขาก็บอกว่าเออหรืออย่าไปเล่นเลย เชื่อว่าเธอรู้ไหมว่ากดข้อห้ามันเยอะ คือผมก็งงนะผมก็ฟังแต่พูดเดียวนะหยิบด้วยแก้วก็เคยเล่นมาแล้ว อืนะคืออ่า เอาของ เอาของใส่ีนเครื่องเส้นแล้วก็ตะเกียบพอจานตามสามแยกก็ทำมาแล้วนะครับ ได้แดงก็ทำมาแล้ว สารพัดทำทำมาแล้วนะครับเพิ่งจะเคยได้เกิดน้ำที่เคยได้ยินไอ้ผีกุยทั้งเนี่ย อื ฉะนั้นผมก็เริ่มน่าสนใจมันน่าสนใจอ่ะน่าฟังเพราะปงดูเหมือนกับเขาเล่าอ่ะเขาเล่าไม่ค่อยเขาไม่ได้ยิ้มนะตอนเขาเล่าเขาหน้าหน้าเขาแบบเหมือนเล่าจริงจังอ่ะผมก็ฟังเขาต่อไปเขาก็บอกว่า คือเขาก็ลดข้อห้ามของการเล่นอ่าผีถังเนี่ยมันต้องเป็นถังอ่าคุณมีเคยเห็นถังสังกะสีไหมถังสมัยก่อนมาใช้เนี่ยผสมไงทั้งซักผ้าด้วยใช้ใช้ย้อมสีด้วยใช้ทำนู่นทำนี่ด้วยครับเขาบอกว่าถังอ่ะ มันมีอยู่หลายทรงมีทรงกลมแบบปัจจุบันแบบทรงเหลี่ยม แต่ที่เขาใช้จะมีทรงเหลี่ยมกับทรงรีผมก็ไม่เคยเห็นนะทรงเหลี่ยมกับทรงรีมันเป็นยังไง แต่มันเป็นสังกะสีถามแบบสมัยโบราณเลยเขาก็บอกว่าช่วงกลางคืนเราต้องทำเฉพาะต้องทำเฉพาะเดือนที่เป็นอ่าที่เป็นเดี๋ยวเขาว่าชิวหยีหรือชิวปีกนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะ เป็นเป็นวันของของของของทางจีนเขานะเกี่ยวกับประมาณชิวหยีชิวนี่แหละเขาบอกว่าช่วงที่งคืนน่ะช่วงที่งคืนตอนพระจันทร์ตอนตอนมีพระจันทร์น่ะ ไม่จะเป็นต้องเป็นพระจันทร์เต็มดวง อืม อ่า ครับผมข้อห้ามก็คือ ถ้าเล่นแล้วเนี่ย ให้ถามกับตอบอย่างเดียว สิ่งที่ห้ามถามคือ ห้ามถามว่าเขาตายยังไง ห้ามถามว่าเขาอยู่มานานแค่ไหนแล้วครับ แล้วก็ห้ามด่าห้ามพูดกวนคือห้ามพูดกวนประสาทห้ามแย่เขาอ่ะคือมันมีกฎอยู่หลายอย่าง แล้วมีเด็กวัยรุ่นก็คือความที่เขาคึกขนองหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเขาก็เลยหรือเขาเลยเอาไปเล่น คือเด็กๆวัยรุ่นรู้เรียนรู้อยู่แล้ว แต่ว่ามาถามข้อมูลคนเฒ่าคนแก่ซึ่งกระผมผมก็รู้จัก ก็เลยมาถามกระกงผม ผมก็บอกเขาห้ามไป บอกไทบี้อย่าไปเล่นเลย อืมันไม่ดีหรอกให้เขาอยู่เป็นเขาเถอะครับ เด็กมันจะบอกว่าไม่เล่นแต่สุดท้ายก็เล่นตะกงผมก็ช่วงกลางคืนเขาก็ไปตรวจเขาก็ไปดูในหมู่บ้านใช่ไหมครับก็ไปดูหมูดูเล้าหมูเล้าหมูอะไรของญาติเขาอ่ะพวกกลับมาก็ประมาณสามสี่ทุ่มณเวลาของมึงของตัวเถาเนาะครับสามสี่ทุ่มก็เห็นเด็กวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยอยู่กันอยู่หลังจะอยู่หลังสันเก้ากันนั่งอยู่ตัวอย่หลังสันเก้าเขาก็เดินไปเพราะวันที่เขารู้จักเนาะเด็กพวกนี้เขาก็เลยไปถาม รือจอบมีเรือหรือจอบมีไกลกันวะคือทำอะไรกันอ่าทำอะไรกันอยู่ ก็อ่ะอุยอุยช่างอากงอากงก็สายหน้าเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะ คือเขาอยากเห็นน่ะเด็กๆมันเล่นอะไรกัน อ่าว่าเล่นกันยังไงเขาอยากจะรู้ว่ามันเหมือนสมัยที่เขาเคยเจอหนุ่มๆไหมก็เลยถามของอากงสมัยนนู้หนุ่มอากงเคยเล่นหรอผมไม่เคยหรอกเขาเล่าต่อกันมา ครับมีคนบอกมา ว่ามีคนเคยเล่นเพื่อนเขาก็เคยเล่น อืก็บอกว่าเขาเล่นครั้งเดียวเขาไม่เล่นอีกเลยนะ ผมก็งงที่มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ เออ เขาก็เลยเล่าต่อให้ฟังว่า ขณะที่กำลังกำลังดูเด็กคนนั้นอ่ะ เด็กกลุ่มนั้นอ่ะสี่ห้าคนเรียกอยู่ ก็คือถังจะลักษณะ เป็นการวางกับพื้นนะแต่คว่ำหน้าลงกับพื้นแบบแบบหีบแก้วเลย เออ แต่มันทูบก็จะเป็นตุดปาเป็นทูบแบบดึงก้านแต่ก้านใหญ่ก้านกลางอ่ะก้านไม่ใหญ่มากประมาณเป็นกลางก็ถือว่าใหญ่นะเอาไปปักไว้ต่างแจ้งมีแค่นี้เองครับ แล้วก็เหมือนกับเรียกตบมือแล้วมีมีการตบมือพนมมือ แล้วใช้ภาษาของทางบ้านเขาว่าการเรียกลูกคาถาอะไรผมไม่ทราบนะอากงเขาก็ไม่ได้บอกผมนะเขาก็บอกเขาว่าเขาเรียกมา จากนั้นเหมือนถังเนี้มันมี มันมีอาการสั่นนิดๆอารมณ์เหมือนเหมือนมีหนูวิ่งผ่าน แล้วชนถังอะไรประมาณเนี้ยถังมันขยับแต่ตรงนั้นมันเป็นลานโล่งซึ่งอย่างอีกอย่างก็คือพระจันทร์อ่ะมันสว่างคือทุกคนน่ะก็เห็นอยู่ว่าถังมันขยับ แต่ไม่มีอะไรวิ่งผ่านเขาก็เลยถามประมาณว่า อ่ะผีมาหรือยังครับ อะไรประมาณนี้ปุยไล่ปุยเอ่อปุยไล่บอสอะไรประมาณเนี้ยผีมาหรือยังถังมันขยับอารมณ์เหมือนถังมันเดินเองอะแต่ว่าถังมันเดินไปไม่ได้ไกลคือมันเดินแบบขยับ เล็กๆน้อยๆเหมือนหนูอยู่ในถังแล้วพยายามจะหนีออกจากถังอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยหัวเราะกันเด็กในกลุ่มหัวเราะกันอากงเขาก็ดูเขาเห็นเขาจ้องดูใช่ไหมครับ ก็บอกเฮ้ยลือนั่งลงดีๆผีมาแล้วนั่นน่ะเขาว่าอย่างนี้ครับ อันนี้คืออากงผมอะอยู่ในเหตุการณ์ คือเขาเล่าให้ผมฟังแต่เขาไม่ได้เล่น ก็ดูเด็กๆมันเล่นกันแล้วจังหวะที่เด็กถามไป น่าจะเด็กมีการถามตอบถามตอบว่าเนี่ยประมาณว่าผมจะสอบผ่านไหมเออไอ้นี่จะจะมีแฟนไหมอ่ะโน่นจะนี่จะนั่นจะนี่นะมันมีอยู่คนหนึ่งอยู่ถามขึ้นมาว่า ผมจะตายเมื่อไหร่ ถ้าเกิดว่าผมตายอายุไม่เกินเท่านี้ขอย้เคาะกลับมากี่ครั้งเคาะออกมาจากถังกี่ครั้ง แต่ถ้าเกิดว่าตายปกติหรืออายุแปดเก้าสิบ ออก็ขอให้เคาะตอบออกมากี่ทีสุดท้าย เสียงที่เคาะตอบกลับมาครับ มันเป็นจังหวะ ก็คือความหมายของจังหวะกันเราะคือตายก่อนหนึ่งควรฮะคือไม่ได้ใจตามอายุคือไม่ได้ตายตามอายุ เออ จะไม่ได้ว่ากี่ทีนะแต่เขาบอกว่าถ้าตายแบบนี้ให้เคาะให้ใอยให้เคาะกี่ครั้ง ถ้าตายแบบนี้ให้เคาะกี่ครั้งแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาเคาะออกมาจากถังเนี่ยก็คือเคาะแบบแรก ก็คือตายก่อนดิวไขครับนี่บอกไหมครับ คือเขาก็เงียบ คือคือคนคนที่ถามเครียดละ เริ่มเครียดละครับ คือเพื่อนอีกสามสี่คนก็ถามมาเนาะบอกเฮ้ย จริงหรือเปล่าอาจจะมีหนูหรืออะไรก็ได้ตอนปั้นไม่ได้มองกันนี่แล้วมันมีอยู่คนหนึ่งในกลุ่มพูดออกมาว่าถามจริงใช่ผีหรือเปล่าผีผู้ชายหรือสิผีผู้หญิงอ่ะจะจู่มันเหมือนอารมณ์เหมือน มันมีคนเคาะถังรัวๆจากข้างในอ่ะคือกระแป้งมันเป็นถังถังจริงที่ปั้มปั้มหน้าอยู่อ่ะ เราต้องเคาะออกมาจากข้างในถังตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊นั่นน่ะเคาะทีๆอารมณ์เหมือนไม่พอใจอ่ะเขาถามอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้นะ ครับตรโงเขาเริ่มยืนขึ้น เขาเริ่มยืนขึ้นเขาบอกให้ลืมเป่านสิแล้วจู่ไอ้คนที่ถาม คนที่สองเนี่ยตาบอกอ้าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเนาะอยากเห็นจังเลยเห็นบอกว่ากฎข้อห้ามข้อห้ามถามว่าตายที่ไหน หรือตายเมื่อไหร่ตายนานหรือยังข้อห้ามถาม ครับ เป็นผู้หญิงหรือเปล่าหน้าสวยหรือเปล่าอยากเห็นจังเลยพูดอย่างนี้อากงอากงเขาบอกหรือเตรียมเตรียมหรืออย่าพูดบอยเงียบ สักพักเหมือนแล้วอากงเดินถอยอากงเดินถอยคือ เด็กวัยรุ่นทุกคนน่ะก็หันมามองผมว่าทำไมอากงอยู่อยู่อดูเถินถอย สักพักเสียงมันเหมือนคนลากถังน้ำคนลากแบบคืดคืดขยับซ้ายดีขยับขวาดี เหมือนอากงเห็นบางอย่างอากงก็เลยเดินถอยมา ผมรุนมากเลยตอนอากงไหว้ฟัง ผมก็เลยถามอากงทำไมอากงเดินถอย เด็กๆอ่ะเขาหันไปอ่ะสิ่งที่ว่าเห็นคือเหมือนถังมันจะพลิกขึ้นมา นึกออกไหมถังความหน้าลงกับพื้นแต่เหมือนถังมันจะพลิกเปิดออกมาหลังจากที่เด็กคนนั้นแล้ถังและที่สำคัญคือเหมือนถังน่ะมันจะแง้มแง้มแล้วมันมีนึกถึงอารมณ์เหมือนคนกำลังเอามือสอดออกมาจาก ตะปักถังที่ความอยู่แล้วมือเพื่อเพื่อจะยกถังออก เออ เพื่อจะยกถังออกถังแค่นั้นน่ะ มือมาจากไหนอ่ะ ครับเป็นดาวยาวแล้วที่สำคัญคือตอนที่แง้มขึ้นมาอากงเห็นนี่ถึงขั้นแบบยืนยืนยืนตัวแข็งเลยนะ ก็ถามอากงเห็นอะไรตอนที่ตอนที่ตอนที่มือมันสอดออกมาใช่ไหมแล้วจับถักแล้วถังมันยกขึ้นมา ครับ แล้วพอเห็นอ่ะ มันเป็นหน้าคนอ่ะ อยู่ใต้ถัง ลักษณะเที่ยวหัวทิ่มลงมา เห็นเห็นหน้าผากกับลูกตา เออมันมันมันเฮ้ยมันจริงไปสักกันนะถ้าเกิดอยู่ในนั้นได้ยังไง ไม่ใช่ เออ ใช่ แล้วผมยาวเหยียดเป็นผู้หญิงแน่นอน แล้วที่บอกเขาบอกว่าตาขาวอากงบอกว่าลูกตานะขาวจ้วเลย อืม เขาบอกมีแต่สีขาว หน้าดำปีมือดำปีแต่นิ้วอ่ะดูยังไงก็เป็นผู้หญิงเพราะเล็บยาวมากครับคือจากนั้นอ่ะ คือจากนั้นอ่ะคือเด็กคนนั้นพอเด็กคนนั้นเห็นปุ๊บมันก็เตะมันวิ่งไปก็เตะถังกระเด็นเลยเนี่ยเตะถังพร้อมหัวที่เห็นนั่นแหละทุกคนเห็นหมดอะผมก็เห็นแล้วก็เด็กสี่ห้าคนนั้นเห็นหมดเตะปุ๊บ วิ่งต่างคนต่างวิ่งแล้วเตะถังทิ้งไปเลยนะครับ คือยังไม่ได้เชิญออกหรืออะไรเลยผมไม่รู้หรอกว่าด้วยความตกใจหรืออะไรยังไงนะฮะ ตรงเนี้ย คือเขากลับบ้านไปอากงเขาก็เดินกลับไป คือวันนั้นก็ก็กลับไปเล่าให้อาม่าฟังอาม่าก็บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไอเด็กพวกนี้พวกนี้ที่เล่นเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาแน่ๆ เหมือนอาม่าเขาจะรู้ว่าพิธีกรรมแบบเนี้ยมันมันมันมันมันเป็นอาถรรพ์อะไรแบบไหนครับอากงเขาก็ไม่รู้นี่เขาก็เขาเชื่อแต่ว่าเขาเพิ่งจะเคยเห็นจัตตาเขาคราวนั้นแหละเขาบอกแบบนี้ อ่า ตอนนั้นอ่ะพอคืนนั้น พอผ่านคืนนั้นไปปุ๊บเช้ามามาหาอากงใหญ่แล้วบอกอากงอากงพาอ้วไปหาเต้าหินหน่อย คืนนั้นจะไปสันเจ้า ผมถามว่าทำไมเมื่อคืนนอนไม่ได้เลย ผมทำไมนอนไม่ได้ตั้งแต่เช้าตื่นมานะแล้วก็เจ๊แต่เจ๊ก็คือน่าจะเป็นพี่สาวเด็กคนนั้นน่ะ นั่งซักผ้าอยู่หลังบ้าน แล้วเขาเดินไปเพื่อจะเอากางเกงอ่ะไปให้พี่สาวซักแล้วจังหวะที่เขาเดินเอาผ้าจะไปใส่ที่ถังที่อยู่ด้านหลังนะมันเป็นลักษณะเหมือนคนแอบในถังอ่ะมันเกาะขอบถังอยู่แล้วโอ้หัวออกมาดูจากถังเป็นผู้หญิงแล้วมองหน้าเขาตรงวันแสบแต่เช้าเลยเขาตกใจเหมือนเขาตกใจแล้วเขาก็บอกพี่สาวพี่สาวเขาไม่เชื่อ ว่ามีผีอยู่ในถังฮัลโหล ได้ยินไหมครับ ได้ยินครับ ได้ยินหายไปไหมไม่หายพี่ อ่าครับ นั่นแหละฮะจากนั้นก็บอกว่า เขาก็พอเขาชี้คือพี่สาวเขาหันไปขนาดที่พี่สาวเขาหันไปอ่ะ ตัวเขาเองเขาก็ยังเห็นอยู่นะแต่พี่สาวไม่เห็น เขาบอกมันเป็นแค่ถังเปล่าเขาก็เดินไปหยิบถัง หยิบถังมายื่นยื่นให้กับตัวเด็กคนนั้นน่ะและตอนที่พี่สาวไม่เห็นน่ะแต่เด็กคนนั้นเห็นว่าไอ้หัวกับมือมันเกาะอยู่ถัง แล้วพี่สาวส่งมาให้เขาอ่ะ โอ้ยบ้าเขาบอกเออ เขาคุยชัดๆเลยผมฟังก็ขนลุกนะบอกอ๋อขนาดนั้นเลยเหรอบอกว่าเออนั่นแหละอีมาเล่าให้โอฟังแบบนี้ว่าอย่างนี้ก็ทำยังไงอ่ะโอ้ก็วิ่งหนีสิวิ่งหนีวิ่งหนีไปคือวิ่งหนีขึ้นห้องไป ครับ วิ่งหนีขึ้นห้องไปปุ๊บอะไรที่เป็นถังไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำหรืออะไรก็แต่ที่เขาไปเขาแทบจะใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้เลย เพราะจะโผล่อยู่ในแท้งน้ำที่เป็นถังเป็นตุ่มอะไรที่เป็นกลมเกี่ยวกับถังอ่ะคือจะโผล่น่าจะประมาณว่าอากงเขาเลยนึกออกอ้าวเมื่อคืนลูกพูดว่าอะไรอยากเห็นนี่ไม่ใช่เหรอ เขาก็มาให้เห็นแล้วไง หรือว่าในใจคิดอะไร เด็กคนนั้นเขาเงียบ เขาก็คงจะคิดแบบไม่ต่างกับเราหรอกครับ เขาก็เลยสารภาพกับคงไปบอก ตอนนั้นนะอูไม่ได้พูดแต่แค่คิดเฉยๆว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าสวยได้จับทำเมียเลย โอ้โหครับ อะไรประมาณนี้ เออ คือเด็กน่าจะไม่เชื่อเขาเขาบอกเอาแล้ว ประมาณว่า พาไปหามาพอมาเขาฟังจากเด็กคนนั้นเล่าพอมาเขาพาไปหาต่อหาเ้้าหิน ที่ศาลเจ้าครับอ่าเป็นศาลเจ้าแถวๆนั้นแหละครับเขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าไอ้ถังนั้นมันอยู่ที่ไหน ให้กลับไปหา กลับไปหามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะตัดเขาจะไปด้วย ก็คือเขาไปกันแล้ว ก็มีทั้งครอบครัวเข้าไปกันแล้วช่วยกันหาถังที่เตะทิ้งไปอ่ะตรงหลานสันเจ้าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะแล้วที่สำคัญคือแล้ววันนั้นมันใกล้น่าถ้าจำไม่ผิดอากงบอกว่าใกล้เชงเม้ง มันใกล้ชิงมันใกล้ชิงเม้งใช่ไหมแล้ว เหมือนกับว่าเขาก็จะมีพวกอ่าบรรดาญาติญาติที่เขามาต้องต้องมาเส้นไหว้อ่าวันชิงเม้งนะฮะแล้ววันนั้นอ่ะ ก็คือตัวครอบครัวเดี๋ยวก็ต้องไป น่าจะน่าจะวันสองวันถัดไปมั้งเขาบอกว่ารอบตลอดสองสามวันนั้นนอนแทบไม่ได้เลยเพราะน้ำยังอาบไม่ได้เขาบอกอะไรที่เป็นถังอ่ะเขาไม่กล้าเขาบอกให้แม่เก็บให้หมดเลย อืจนเต้าหยินเขาบอกให้หาสุดท้ายก็หาไม่เจอเขาเลยให้ให้ยันเหมือนฮุ้งอ่ะเอามาติดตัวไว้ให้ห้อยตัวไว้กันไว้ก่อน จะได้ไม่เห็นมันจะได้ไม่เจอมันแล้วพอวันที่มา อ่าพอยู่วันเชงเม้งนะฮะเขาก็มาไหว้หลุมเขาก็หลุมเขาหลุมข้างๆอ่ะไอ้หลุมข้างๆเขาก็จู่เขาพูดขึ้นมาเอ้ยไอ้นี่มาจากไหนวะคือตัวเขาได้ยินเขาก็หันไปว่า คือข้างๆหลุมเขาเขาบ่นอะไรเขาเขาเขากำลังพูดอะไรเสียงดังมากเลยให้เอาอะไรมาทิ้งไว้ตรงนี้วะเนี่ย แล้วอยู่เขามองไปเหมือนกับ ผู้ชายที่เขาพูดอ่ะ เขาหันมาพร้อมกับถือไอ้ถังซิง ที่เขาเตะทิ้งมานั่นแหละครับที่สำคัญคือสารเจ้ากับกับฮวงซุยมันอยู่คนละที่ มันเป็นไปได้ที่เตะที่จะเตะมาถึงนี่สารเจ้ากับฮวงซุยมันอยู่คนละที่คนละคนละอำเภอครับเฮ้ยมันไม่ แต่เขาจำได้ว่านี่ถัง ถังนี้แหละ ที่เขาหยิบมาจากสันเจ้าเขาจาได้ เออเขาก็เดินเดินไปดูเดินไปดูเด็กคนนั้นเดินไปดู จากนั้นปุ๊บเขาบอกเขาถามว่าเจอตรงไหน เด็กคนนั้นก็ถามว่าตรงไหนเนี่ยเจอข้างๆหลุมเนี่ย เขาก็เดินไปแล้วนี่หลุมใคร ครับอ๋ออันนี้นี่หลุมน้องสาว เป็นน้องสาวของของเจ้าของหลุมที่ที่ที่ถือถังมา อืคือคนน่าจะ เขาก็เลยรู้ว่า ไอ้ผีผู้หญิงที่เห็นนั้น น่าจะเป็นนี่แหละที่เขาเรียกมาเนี่ยน่าจะเป็นหลุมที่อยู่ข้างๆหลุม พ่อแม่อ่าหลุมหลุมมะกงมาม่าเขาหรือเปล่าไม่มั่นใจ อืมเพราะว่าตรงนั้นนะผมต้องบอกว่า อำเภอหนึ่งอ่ะหรือหรือตำบลหนึ่งหรือ หรือ หรือหมู่บ้านหนึ่งอ่ะแท่จะเหมือนกันหมด แต่ลูกอาอันนี้อันนี้ทราบอยู่ใช่ไหมครับเพิ่งทราบจากคุณศักดิ์่แลี้นะฮะเออก็คืออ่ะก็อาจจะเป็นเครือญาติที่ที่แบบ อาจจะไม่รู้จักกันแต่ว่าแท่เดียวกันเพราะในหมู่บ้านมันก็เยอะเนาะครับหรือว่าแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านมันก็จะมีแท่เดียวกันหมดที่นู่นอืม จากนั้นอ่ะอาม่าพออาม่าพอเขารู้แล้วว่าอ๋อนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมอ่ะเขาก็จัดการมาจัดการขอขมาให้เขาก็มีจะมีถ้วยถ้วยแดง มีถ้วยแดงใช่ไหมครับแล้ว ก็มีน้ำชาถ้วยแดงทั้งหมดห้าถ้วยวางวางข้างล่างสามซ้อนข้างบนสองจากนั้นก็เทน้ำชาลงไป เขาก็จะจัดกระดาษสีเหลืองอ่าตัดกระดาษสีเหลืองแล้วก็เราสักพักรอเต้าหยินมาเดี๋ยวเต้าหยินมาทำให้พอเต้าหยินมาเขาก็ใส่ชุดตามพิธีกรรมของเขาอ่ะเขาก็ให้เด็กผู้ชายคนเนี้ยนั่งนั่งคุกเข่าตรงหน้าตรงตรงตรงตรงหน้าถ้วยจอกใช่ไหมครับไอกระดาษที่เขาตัดออกมามันเป็นรูปคน แล้วเขาเอาได้แดงอะผูกแล้วก็ผูกไว้กับผมของผู้ชายคนนั้นน่ะจากนั้นก็เอากระดาษนั้นน่ะ วางไว้ที่เอาวางพิงไว้กับกับตรงถ้วยช่วยอ่าถ้วยชาใช่ไหมครับ แล้วก็ใส่น้ำชา น้ำชามันจะล้นลงพื้นใช่ไหมพอล้นลงพื้นปุ๊บกระดาษที่ขามันก็ซึมพอซึมปุ๊บทีเนี้ยพอซึมกระดาษมันก็อ่อน มันจะกลายเป็นท่ากระดาษนั้นน่ะคือนั่งคุกเข่านออกนึกออกไงนึกออกใช่ไหมอ่าอ่าอ่าอ่าจากนั้นก็ให้เด็กคนเนี้ยขอเข้ามา คือก้ม เพราะว่าเขาเอาได้แดงอ่ะ ถูกติดกับหัว หัวกระดาษที่เป็นหัวคนแล้วก็ผูกติดกับผมของผู้ชายเด็กผู้ชายคนนั้นให้ก้มขอเข้ามาขอเขมาขอเขอขมาเขาสามครั้ง จากนั้นเขาบอกว่าให้เอาให้เอากระดาษเป็นกระดาษทองมาเผาให้เขาให้ใบนำทางก่อนอะไรประมาณนี้อตอนเผาเขาบอกว่าให้ดู ให้ดูจนกว่าจะดับอย่าเอาน้ำถ้าเกิดถังไหม้หรืออะไรอย่าอย่าเอาน้ำไปลดเด็ดขาดเขาก็ดูแล้วจังหวะคือจังหวะที่ดูอยู่ไม่รู้อะไรแต่ฝนตกเด็กคนนั้นเขาอยู่ห่างจากห่างห่างจากจุด หาจากจุดตรงตรงที่เขาให้เฝ้าไงพอเขาเห็นฝนตกเขาวิ่งมาวิ่งมาไปทังเป็นไงอ่ะคือไฟมันดับหมดแล้วอ่าเขาเขาวิ่งเข้าไปดูที่ อ่าที่ที่กระมังที่ที่ที่ที่เผากระดาษเนื้อกระดาษทองอ่ะจู่ๆมันปุ้งขึ้นมาอยู่อารมณ์เหมือนคน อารมณ์เหมือนคนเตะออกมาจากจากกระมังอ่ะแล้วมันฟุ้งในอากาศฟุ้งในอากาศแล้วมัน คือแม่คือมันจับมันรวมตัวกันอ่ะคิดเท่ามันรวมตัวกับลูกคน โอ้โห ครับ เหมือนฟิลแบบว่าคิดง่าย ๆ เหมือนคนตัวเปียกๆ แล้วมีใครเอาแป้งมาปาใส่อะแล้วแป้งไปเกาะตามตัว ใช่ไหมมันจะเกาะใช่อย่างนั้นเลย มันจะเป็นอย่างนั้นเลยใช่แล้วก็เหมือนกับชี้หน้า พอ พอพอมันกับมันปิวขึ้นมาเป็นรูปคนชี้หน้า จากนั้นก็สลายลงไปในกระมังเหมือนเดิมครับเด็กคนเดินคนเนี้ยคือเขาก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่เท่าที่จำไม่ผิดอากงบอกว่า หลังจากนั้นน่ะน่าจะประมาณเกือบปีมั้งเด็กคนนี้ตกน้ำตาย โอ้โห จบปลายทางคือจบ้าตรงไหนรู้ไหมข้าสัตข้าสันเจ้าด้วย คือไปเสียชีวิตตรงจุดที่ปลาอยู่ข้างสันเจ้า จุดที่เขาเล่นน่ะอยู่ใกล้กับจุดที่เขาเล่น แต่เพื่อนเขา่อดหมดมีเขาคนเดียวที่ปากเสียไปพูดแบบนี้ผมฟังดูบอกโอ้โห ชื่อเรื่องดูมันตลกนะแต่ทำไมฟังดู